โอเคครับก็ขอขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับสู่ e v i e w Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำโหมดเฟรมเรทสูงนะครับสำหรับเครื่องที่ไม่รองรับนะครับ ผมผมจะมี 2 วิธีนะครับ ให้ทำนะครับผมโอเคนะครับ ก็มาดูนะครับว่าผมยังไม่ได้เป็นอ่าไม่ใช่ตั้งเนี่ยนี่นะครับผมมยมีแค่โหมด HD นะครับผมผมไม่มีโหมดเฟรมเรทสูงนะครับตรงนี้นะสังเกตนะครับผมในซีซั่นที่แล้วนะครับซีซั่น6นะครับ มันจะมีกดตรงเนี้ย 10ทีนะครับออกมาแล้วเข้ามานะครับ ก็จะมีโหมดเฟรมเรทนะครับตรงนี้แต่ตอนนี้มันได้ออกไปแล้วนะครับผม เราก็จะมาทำให้มันมีกัน คล้ายๆกับวิธีรูทแต่วิธีนี้ไม่ต้องรูทนะครับผมเชิญจังเลยโอเค ก็ เรามาทำนะผมจะทำเอ่ออเาไม้ดูก่อนนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะน่าตอนนี้มีแล้วนะโหมดเฟรมเรทสูงนะครับผม อ่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม โอเครอเล่นครับผม ล้วก็มาดูนะว่าทำยังไงครับมาไปดูที่หน้าจอกันเลยแล้วกันโอเคก็มาอยู่เนี่ยนะครับผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดนะครับวิธีดาวน์โหลดนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมอ่าอ่าผมจะคัดลอกไปเพราะผมไม่มีใต้คลิปอ่านี่ครับ ก็ไปวาง จะโหลดที่คอมแล้วก็ไปเอาไว้ในโทรศัพท์ก็ได้ หรือจะโหลดในโทรศัพท์ก็แล้วแต่นะผม ่าเราก็ก็จะรอนะเรากดอันนี้นะ อ่ากดข้ามไปนะครับผมสำหรับใครนะมีปัญหานะครับ สมมติถ้าโหลดในคอมนะ มันจะมีตัวบล็อกโฆษณานะครับผม ให้เอาออกก่อนนะครับ ไม่งั้นจะไม่สามารถโหลดได้นะครับผม นะเราก็รอตัวนี้นะครับ สาม สอง หนึ่ง เรามันจะมีลิงก์ ด้านล่างนะครับผม คลิกไปนะครับผมาปิดไปก่อน อ่าก็จะมี ตัวนี้ คลิกไปเลย แล้วก็รอเจ็ดวิเหมือนเดิม อ่า ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับผม อ่าก็จะมีหน้านี้นะครับผม ผมจะมีสองลิงก์ให้นะครับผม ลิงก์นี้กับลิงก์นี้นะก็ไปเลือกดูนะครับอ่า อันนี้นะมันจะมี ถ้าในโทรศัพท์ก็จะมีสองตัวนะ ว่าจะดาวน์โหลดแบบไหน ใช้แอปกับไม่ใช้นะ ถ้าในโทรศัพท์สีแดงนะ ตัวแดง ๆ มันจะคือใช้แอป แต่ถ้าตัวขาวๆอ่ะ มันคือโหลดในเบราว์เซอร์นะครับผมอันนี้เราก็จะโหลดอันนี้นะ เคครับผมก็ โหลดเสร็จแล้วนะครับผม ผมจะทำการเข้าโทรศัพท์แล้วกัน อ่าโอเคครับ หลังจากเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับนะครับ เราก็มาดูที่ดาวน์โหลดนะครับ อ่ามันจะเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับ ส่วนใหญ่มันอยู่ที่ความจำเครื่องนะ มันจะไม่ไปที่เมมที่ดาวน์โหลดนะผมอันนี้นะครับ เราจะได้ตัวนี้มาครับ เป็นไฟล์ซิปนะผม เป็นไฟล์เวลานะผม กับอันนี้นะที่ผมแตกไฟล์ไปแล้วนะเอาผมจะมาสอนวิธีการแตกไฟล์ผมจะลบตัวเก่าไปก่อนโอเคนะครับ วิธีแตกไฟล์ก็คลิกค้างไปครับผม เลือกที่เพิ่มเติมนะครับ แถบ 3 จุดตรงนี้นะ เสร็จแล้วเราก็มาดูที่แตกไฟล์นะ เอาแตกไฟล์ไว้ที่นี่นี่แหละหารอนะครับผม ผมจะมีสองวิธีนะผมก็อ่ามันวิธีหนึ่งก็คือ เรามาดูเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ก็จะมีเครดิตนะผมที่ผมให้ไปนะประมาณนี้ กับแอปนะผม RV กับเป็นตัวที่เอาไว้ทำตัวเข้าเกม RV นะผม ผมจะอธิบายนะครับแอปตัวนี้แอปจีนตัวนี้นะมันจะเป็นการสร้างนะครับ แล้วก็ปลอมว่าเราอะโทรศัพท์รุ่นอะไรนะผมจะเป็นการปลอมโทรศัพท์นะไม่ได้ปลอมสเปคเหมือน g l Tune นะครับผมแต่ก็ใช้หลักการเดียวกันนะก็คือการเฟกโทรศัพท์นะผมอ่าแล้วก็อันนี้นะเป็นแอปที่ผมทำการปลอมไปให้เรียบร้อยแล้วนะผมก็คือถ้าโหลดติดตั้งตัวนี้ไปนะผมเนี่ยตัวเนี้ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับ แต่ต้อง ติดตั้งคู่กันนะผมอ่ะตัวนี้กับตัวนี้นะ ถ้าติดตั้งคู่กันแล้วก็เข้าเกมเสร็จแล้วแต่ต้องเข้าเกมตัวนี้นะ ไม่สามารถเข้าเกมเป็นแบบตัวเกมเก่าได้นะผมแต่ก็ใช้โฟลเดอร์เก่าอย่าไปลบอาวิทตัวเก่าทิ้งนะอ่าต้องต้องใช้เหมือนกัน ตัวนี้จะแค่เป็นหน้าเข้าเกมเฉยๆ ถามว่าจะโดนแบนไหมผมก็ว่าไม่น่าโดนนะผมว่า เพราะว่ามันเป็นการสร้างหน้าเข้าเกมใหม่ ไม่ได้เป็นดัดแปลงตัวเกมแต่อย่างใดนะผม โอเคก็สำหรับใครนะครับผมที่ไม่อยากทำอะไรเยอะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนไม่อยากรู้เลยอ่ะติดตั้งติดตั้งไป 2 ตัวเลยนะครับผมอ่าติดตั้งไปเลย แล้วก็ทำการอนุญาตนะไฟล์ apk นะผมติดตั้งนะผมเป็นไฟล์ที่แบบไม่ได้ติดตั้งจาก Google Play นะผมมันก็จะให้อนุญาตประมาณนี้รอสักครู่ เสร็จสิ้นนะผมติดแล้วก็ติดตั้งแอปจีนตัวนี้นะต้องติดตั้งนะครับขาดแอปใดแอปหนึ่งไม่ได้นะผมถ้าติดตั้งแค่ตัวหน้าของเกมมันจะเรียกร้องว่าเนี่ยต้องการแอปจีนตัวนี้นะอ่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกคือผมลองใช้โปรแกรมนอกนะผมลองเอาโปรแกรมเนี้ยแอปเนี้ยไปอยู่ในลองติดตั้งในโปรแกรมนอกมันไม่สามารถใช้ได้กับนอกนะผมแต่โปรแกรมจำลอง Android อ่าอย่างอื่นผมไม่รู้นะผมลองใช้แค่นอก โอเค หลังจากเราติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะได้ 2 ตัวนี้ มันจะแยกกันนะอ่าผมจะให้เดี๋ยวเทียบดู มันจะเป็นคนละตัวเกมนะเฮ้ย มันเป็นคนละหน้าเข้าเกม ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าเข้าเกมอันนึง เป็นตัวแท้เลย อย่าไปลบนะ ตัวนี้อย่าไปลบกับตัวนี้นะผม แต่ขอบอกก่อนว่าถ้ามีตัวนะ RV อ่ะ มีการอัปเดตซีซั่นนะผม ไม่ถึงซีซั่นสิ มีการอัปเดตแพทนะครับ แบบว่าต้องไปอัปเดตในเพจสโตนอย่างเงี้ย เราก็ต้องทำตัวนี้ใหม่นะผมหาวิธีการทำก็ไม่ยากครับ ก็เข้าไปที่ตัวนี้ แต่สำหรับใครที่ไม่อยากทำอะไรเยอะเนะี่ยตอนนี้เป็นโหมดเฟรมเรทสูงได้แล้วนะผม แค่เข้าเกมที่เราติดตั้งมาใหม่ตัวนั้นนะถ้าผมพูดงงขออภัยด้วยนะผม ผมยังงงผมพูดอะไรเนะี่ย นี่ก็คือที่เราทำไปแล้วนะที่ที่ผมเอาไว้ให้นั่นแหละเราจะทำใหม่นะผมจะสอนทำใหม่สำหรับ เผื่อไว้ว่าออนาคตนะผมว่า อาวีมีการอัปเดตนะผม ต้องเปลี่ยนตัวเกมนะเป็นอ่าก็กดบวกไปนะผมเสร็จแล้วเราก็หาตัวนี้จะเป็นเบต้าจีนะ สามารถดูได้นะผม ผมทำคลิปสอนลงไว้ดูเป็นเบต้าไม่ต้องรอ7วันไม่ต้องรอเลยเลยอันนี้นะครับอาวีอ่าเซิร์ฟไทยนะผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นชื่อนะแล้วแต่เราจะตั้งชื่ออะไร จะ AOV ก็ได้แล้วแต่ หรือ RV ก็ได้จะ RV ก็ได้ RO อะไรดี สปีดแล้วกัน FPS แล้วกัน FPS ก็เร็วเลยเอาพิมพ์ใหญ่ดีกว่าต้องไปเสียเวลาการตั้งชื่อด้วยแล้วเนี่ยอ่ะตัวนี้ตรงนี้ก็คือเป็นโลโก้เล็กๆ เห็นไหมครับจะเอาไว้ก็ได้เราจะได้ไม่สับสนนะว่านี่มันคือ RV หรือเปล่า จะตั้ง RV ไปเลยก็ได้นะอ่ะเนี่ยตัวนี้นะผมมันจะมีแอปเล็กๆ อยู่เนี่ยเห็นเห็นเห็นไหมข้างล่างนะ มันจะมีอยู่เดี๋ยวมันจะซูมให้ดูแล้วกันอ่าแล้วก็ตรงนี้นะผมมันจะเป็นเหมือนแบบเราเลือกโทรศัพท์ว่าเราเป็นโทรศัพท์รุ่นอะไรนะผมอันนี้เป็นโทรศัพท์รุ่นจีนผมไม่รู้มันคืออะไรนะอย่างที่อ่านก็มีเนี่ยว oppo vivo นะครับแล้วก็ iphone นะครับผมลองใช้ iphone เอามีโนเกียด้วยนะผมลองใช้ iphone นะ มันไม่สามารถใช้ได้นะ แต่ oppo ใช้ได้ vivo ผมยังไม่ได้ลองนะอ่าเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะผมอ่าก็คือเราเลือก oppo นะครับ r 1 5 ใครที่ซื้อโทรศัพท์รุ่นไหน oppo r15 นะสามารถใช้เฟรมเรทสูงได้นะผมรับประกันเลยนะครับ ยืนยันเลย กดสีฟ้าต่อนะแล้วทำการสร้างไฟล์ APK ใหม่ก็คือหน้าเข้าเกมใหม่ของเรานะผมแต่เราก็ต้องติดตั้งใหม่นะผมจะไม่ติดตั้งก็ได้นะผม เพราะว่าผมทำไว้ให้แล้วนะผมสำหรับซีซั่นนี้ อ่า เสร็จสิ้นไปนะผมเสร็จสิ้น อ่ามันก็จะมี 2 ตัวนะผมจะเข้าตัวไหนก็ได้แล้วแต่เพราะมันเหมือนกันเลยอ่าบอกกันมันให้กดสองทีผมนั่นแหละมันก็จะมีเหมือนคล้ายลูกบิดนะผมอ่าเราไปเจอกันในเกมนะ โอเคขอฝากกดไลค์ กด subscribe นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับ สวัสดีครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับ บ๊ายบาย